สวัสดีครับ ในหัวข้อนี้เรายังอยู่กับหัวข้อคำสั่งพื้นฐานของภาษา HTML5 กันอยู่นะครับ ซึ่งในหัวข้อนี้จะพูดถึงคำสั่งที่ใช้ในการสร้างลิงก์เชื่อมโยงประเภทต่างๆนะครับ ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้กันมากนะครับสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์นะครับ ซึ่งในการสร้างลิงก์เชื่อมโยงนะครับ มีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับ อาจารย์หยิบยกมาอยู่ 3 ตัวอย่างด้วยกันนะครับ ซึ่งเป็นลักษณะของลิงก์ที่ใช้กันอย่างมาก เวลาเราสร้างหรือพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมานะครับ ถ้านักศึกษาพร้อมแล้ว เข้าที่โปรแกรม NetBeans กันได้เลยนะครับ ในการสร้างลิงก์เชื่อมโยงนะครับเราจะใช้แท็ก A ในการสร้าง หรือบอกว่าอันนี้คือลิงก์เชื่อมโยงที่เราจะสร้างขึ้นมานะครับ เราก็ใส่คำสั่ง tag a ลงไปได้เลย ซึ่งใน tag a นะครับ เราจะต้องใส่รายละเอียดว่าเราต้องการสร้างลิงก์เชื่อมโยงประเภทไหนนะครับ ซึ่งเราจะใส่ attribute ที่ชื่อว่า href เข้ามา การสร้างลิงก์เชื่อมโยงเพื่อไปเว็บไซต์อื่นนะครับ ให้เราใส่ URL ของเว็บไซต์ที่เราต้องการ ให้ลิงก์เชื่อมโยงไปหาได้เลยนะครับ ตัวอย่างเช่น อาจารย์ต้องการสร้างลิงก์เชื่อมโยงไปที่เว็บ Google อาจารย์ก็ใส่ URL ลงในที่ attribute href ได้เลยนะครับ เพียงแต่ URL ที่เราจะใส่ลงไปต้องใส่เป็น URL เต็มๆ นะครับ จากนั้นแท็ก A นะครับ ในการสร้างลิงก์เชื่อมโยงเป็นแท็กคู่ เราก็ต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็สุดจุดสิ้นสุดนะครับ ซึ่งระหว่างแท็กให้เราใส่ข้อความที่จะเป็นลิงก์เชื่อมโยงเข้าไปนะครับ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อใส่คำสั่งเสร็จแล้วนะครับ นักศึกษาลองรันโปรแกรม จากนั้นนะครับลองกดที่ลิงก์ที่เราสร้างขึ้นมา ตัวลิงก์ก็จะเปิดเว็บไซต์ตามที่เรากำหนด URL ลงไปนะครับ ก็จะเห็นว่าสามารถเปิดเว็บ Google ขึ้นมาได้แล้วนะครับ คราวนี้นะครับ ถ้านักศึกษา ต้องการที่จะเปิด หน้าเว็บไซต์นะครับโดยให้มันขึ้นหน้าต่างใหม่ ไม่ให้ซ้ำหรือทับกับหน้าต่างเดิมนะครับ ให้เราเพิ่ม attribute เข้าไปอีกหนึ่งตัวก็คือ attribute target นะครับแล้วกำหนดค่าเป็น underscore blank ต่อไปนะครับ เป็นการสร้างลิงก์เชื่อมโยงประเภทที่2นะครับก็คือการสร้างลิงก์เพื่อ เปลี่ยนไปเว็บเพจอื่นที่อยู่ในเว็บไซต์เดียวกันหรือเว็บไซต์ของเราเองนะครับ ดังนั้นให้นักศึกษาสร้างเว็บเพจอื่นขึ้นมาก่อนนะครับ เอาไว้ทดลองการสร้างลิงก์เชื่อมโยง คลิกเมาส์ขวาที่โฟลเดอร์ไซต์ root เลือก new นะครับแล้วก็เลือก html file เราจะสร้างหน้าเว็บเพจอื่นขึ้นมานะครับ สมมติอาจารย์ตั้งชื่อเป็น map แล้วเราก็กด finish ไป นะครับ จากนั้นย้อนกลับไปที่หน้า Index เราจะสร้างลิงก์เชื่อมโยงนะครับเพื่อเปลี่ยนไปหน้า map ที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะครับ เราก็ใส่แท็ก A ใส่ attribute href เท่ากับ ต้องการสร้างลิงก์เชื่อมโยงเปลี่ยนไปหน้าเว็บเพจอื่นนะครับ เราก็แค่ใส่ชื่อเว็บเพจที่เราต้องการเปลี่ยนลงไปได้เลย ในที่นี้ก็เป็น map.html จากนั้นใส่ข้อความนะครับ แล้วก็ลองกดรันโปรแกรมดู ก็จะเห็นว่าเมื่อเราเปลี่ยนที่ลิงก์นะครับ เป็นชื่อของเว็บเพจ เวลาเรากด มันก็จะเปลี่ยนมาหน้าเว็บเพจอื่นนะครับ ที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราเองนะครับ อันนี้คือลิงก์เชื่อมโยงประเภทที่2นะครับเอาไว้สำหรับสร้างระบบนำทางนะครับ เวลาเราต้องการมีเว็บไซต์ที่มีเว็บเพจหลาย ๆหน้า เราก็จะสร้างระบบนำทางที่เป็นเมนูแต่ละเมนูขึ้นมา สามารถเปลี่ยนการทำงานไปในแต่ละหน้าที่เราต้องการได้นะครับ เราก็ใช้แท็ก A นี้แหละในการสร้าง ระบบนำทางขึ้นมานะครับ ลิงก์เชื่อมโยง อันสุดท้ายที่อาจารย์หยิบยกมาเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้ศึกษากันนะครับ ก็คือการสร้างลิงก์เชื่อมโยงเพื่อดาวน์โหลดไฟล์นะครับเวลาเราสร้างหรือพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาเราต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ ที่เราเตรียมไว้ไปใช้งานได้ เราก็สามารถสร้างลิงก์เชื่อมโยงประเภทนี้ขึ้นมาได้นะครับ ซึ่งในการดาวน์โหลดไฟล์นะครับ นักศึกษาจะต้องมีตัวไฟล์ที่ต้องการให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดก่อนนะครับ ในที่นี้อาจารย์สมมติอาจารย์ Copy Folder Document นะครับเข้ามาวางไว้ในเว็บไซต์ ในโฟลเดอร์ Document นะครับ อาจารย์มีไฟล์ตัวอย่างเป็น bc02.pdf นะครับซึ่งอาจารย์จะเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไปได้นะครับ เราก็มาเขียนคำสั่งในการสร้างลิงก์เชื่อมโยงนะครับ ก็เริ่มต้นที่แท็ก A เหมือนเดิม ต้องการสร้างลิงก์เชื่อมโยงนะครับเราก็กำหนดรายละเอียดใน attribute href เท่ากับ ต้องการให้ดาวน์โหลดไฟล์นะครับ เราก็แค่ใส่ชื่อไฟล์ที่ต้องการให้สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของเราลงไปได้นะครับ ในที่นี้ไฟล์ของเราอยู่ในโฟลเดอร์ Document นะครับ ชื่อไฟล์ว่า bc 0 2 pdf แล้วเราก็ปิดแล้วก็ใส่ข้อความในการสร้างลิงก์เชื่อมโยงนะครับ อาจารย์ใส่เป็นดาวน์โหลด จากนั้นนักศึกษาลองรันโปรแกรม ลองกดที่ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับ นักศึกษาก็จะเห็นว่าพอเรากดที่ลิงก์ดาวน์โหลดตัวเบราว์เซอร์ก็จะเปลี่ยนมาที่ไฟล์ที่เรากำหนดค่าไว้นะครับ แต่บางเวอร์ชันบางเบราว์เซอร์ก็จะขึ้นมาให้เราสามารถเซฟหรือโอเพนได้เลยนะครับ อันนี้คือคำสั่งที่ใช้ในการดาวน์โหลดไฟล์ เป็นยังไงกันบ้างครับ รู้จักกับคำสั่งที่ใช้ในการสร้างลิงก์เชื่อมโยงกันแล้วใช่ไหมครับ ในหัวข้อถัดไปนะครับ จะเป็นคำสั่งพื้นฐานเหมือนเดิมนะครับ แต่จะเป็นในส่วนที่3ละ เป็นการใช้คำสั่งสำหรับจัด Layout เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์นะครับ ถ้านักศึกษาพร้อมแล้ว คลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ